หัวข้อต่อมาเราก็มาดูในเรื่องของการแทรกสมาร์ทอาร์ตนะครับสำหรับสมาร์ทอาร์ตนี่ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่นำมาใช้ในการแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟิกในลักษณะต่างๆ อย่างเช่นรายการข้อความบล็อกข้อความผังองค์กร รวมถึงไดอะแกรมต่าง ๆ เป็น โดยที่การแทรกสมาร์ทอาร์ตเราสามารถทำได้ เช่นเดียวกับวัตถุ ชิ้นอื่นๆนะครับ ก็คือไปที่เมนู insert แท็บ insert ด้านบน จากนั้นเลือกมาที่ smart art หรืออเรามาทำการแทรกโดยใช้ตัว placeholder กันบ้างนะครับ ก็คลิกเมาส์ไปคลิกที่ insert smart art graphic นะครับ ก็คลิกเข้าไป ก็จะขึ้นหน้าต่างสำหรับ เลือกสมาร์ทอาร์ตกราฟิก โดยด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีแท็บเมนูแบ่งสมาร์ทอาร์ตในรูปแบบต่างๆครับหรือเราจะดูทั้งหมดก็เลือกตรงเมนูแรกเป็นตัวอตรงนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบลิสต์ process วงกลมผังความสัมพันธ์เมทริกพีระมิดหรือว่า รูปภาพนะครับก็สามารถเลือกได้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะทดลองเลือกเป็นแบบรูปภาพนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใส่รูปเข้าไปในตัวสมาร์ทอาร์ตได้ด้วย ก็คลิกเข้าไปจากนั้นคลิกโอเคสังเกตดูก็จะมีกล่องเครื่องมือมาให้ ครับเราสามารถที่จะคลิกแล้วพิมพ์ลงไปในกล่องตรงนี้ หรืออคลิกตรงไทตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงเทคตรงนี้สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันพิมพ์ได้2ที่นะครับก็จะลองพิมพ์ กด enter ถ้าต้องการตัว smart art เพิ่มเติมนะครับ หรือกด backspace ปกตินะครับสำหรับการลบตรงหัวข้อตรงนี้เราสามารถที่จะแทรกรูปเข้าไปได้นะครับ โดยการคลิกจากนั้นก็เลือกรูป แล้วก็จะได้สมาร์ทอาร์ตขึ้นมาตามที่เราเลือกเอาไว้ หรือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสมมติเราไม่อยากได้ในรูปแบบนี้เราก็ทำการคลิกคลิกตรงสมาร์ทอาร์ตของเรา ด้านบนก็จะไปแสดงตรงแท็บเมนูดีไซน์ก็ทำการอ่า ลองปรับเปลี่ยน ปรับได้ตามต้องการเอาเมาส์ไปชี้ตรงสมาร์ทอาร์ตที่เราต้องการสังเกต ตรงแผ่นสไลด์ ก็จะปรับเปลี่ยน ไปตามสมาร์ทอาร์ตที่เราเลือก สามารถที่จะปรับเปลี่ยน รูปแบบนะครับ ตรงนี้ได้ หรือจะเป็นสี เปลี่ยนโทนสีได้เช่นกัน เราก็จะได้หัวข้อ สวย ๆ นะครับ จากการใช้ สมาร์ทอาร์ตขึ้นมาสำหรับที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอตัว Presentation ของเรา นะครับ